โดดไปเลยครับ แล้วก็เดินไปทีละสิบครับกระเบียโดดแล้วโดดไปเลย อุ้ย สวัสดีเพื่อนๆชาวดาก้อนเองกันด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปสอนลงแบ็กดาก้อนกันนะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปลงกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเตตที่แนะนากันก่อนนะ ดาเมจที่แนะนำในการลงแบ็กดาก้อนเนี่ยคือมาสัก8ถึง10 ล้านนะ แล้วก็เลื่อนเนี่ยก็มาสัก8ถึง10 ล้านเหมือนกัน แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย ก็คือ PDF m ฟเนี่ย ถ้าดันให้ตันสุดไปเลยก็ดีนะ สัก 75ถึง85นี่คือกำลังดีนะ ไม่ตาย ก็เดี๋ยวจะไปลงแบ็กดาก้อนเนี่ยคือก่อนแรกเนี่ยต้องมีดอกเกิดก่อนนะ ซื้อมาเยอะเลยก็คือได้จากที่ NPC คนนี้ นี่ คือมันสามารถไปเกิดได้ในแบ็กดาก่อนนะทำไมชอบคนยอมแพ้กันครับเนี่ยเมื่อมีดอกเกิดแล้วเนี่ยก็คือไปลงที่ประตูบาร์้เลยชอบคนยอมแพ้กันรีบจบใช่ไหมเข้าไปเลยรีบจบรีบผ่าทีมใหม่ ก็ประตูบาร์จะเป็นประตูบาร์นี้นะ ทิ้งแม่เลยตัดอแป๊บนี่ก็จะมีหน้าตาของแักดาก้อนนะซึ่งบอสตัวที่หนึ่งเนี่ย ก็จะมีกำแพงให้ตีตรงข้างหน้าตรงนั้นนะแล้วก็กดปิดคาซิงกันไปช่วงอฮิวดิเลือดไม่เต็มดิเดี๋ยวมึงเอากำแพงตัวนี้คือสามารถตีได้เลยพอกำแพงแตกแล้วเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่บอสตัวที่หนึ่งนะ อะไรครับเนี่ยก็ตีตามปกติครับซึ่งบอสตัวนี้นี่ที่สำคัญจะเป็นทุกๆหนึ่งหลอดเนี่ยจะมีให้รวมตรงกลางนะครับ เดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าหนึ่งหลอดเราจะเป็นนี่เป็นบอสปลาของนะแล้วก็สามารถเดินหลบหรือดันหลบได้เรียกสิ่งก่อสร้างมานะแล้วก็หลบตรงกลางจะมีกำแพงล้อมรอบ ให้เราตีกำแพงให้แตกแล้วก็เดินไปที่แท่นสีฟ้านะปล่อยซึมมาพี่ ถ้าใครที่แบบมาไม่ทันหรือไม่อยู่ตรงกลางจะเป็นออคย่างนนันที่แบบไม่ยอมรวมกลางนะครับเฮ้ยใครเป็นใครเป็นใครเป็นปล่อยออกมาวะไผ่เนี่ยไผ่น่ารักมากเลยไผ่โอ้โหไผ่โคตรหล่ออ่ะ โอ้โห อะไรก็้อมอเนี่ยอันนี้เป็นสกิลของฟอสสตอมผมพี่ลงทุนนั่งอันติให้เลยนะ แล้วก็พอบอสตายเนี่ยก็ให้เราตียมแพงให้แตกแย่เลยรู้สึกไม่ดีเลย เห็นพี่โชครอดนี่แหละอ่าก็จะเป็นจบของบอสตัวที่หนึ่งเขาไม่จรทิ้งเพื่อนโอ้ยจะมีหีบให้เปิดนะ เป็น เป็นเศษเป็นเกล็ดนะก็สามารถเก็บไปได้เลยเอ้าทำไมกูอ๋อก็เดี๋ยวจะชวนมาไปตีบอสตัวที่สองกันต่อเลยนะคอมดีเองอย่างนี้เลย บอสตัวที่สองเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาม่กก็คางเรียบร้อยบุกจับทุกทำลายไปแล้วเราคนแค่พี่ คนเดียวกันไม่่พี่ที่คนขคุ้นนะจะมีมอนตัวเล็กเนี่ยให้ตี คือเราก็ตีมอนตัวเล็กไปเลยตีไปเรื่อยนะหยุดเต้นได้ปะแล้วก็ที่สำคัญนะระวังตรงกลางนะเดี๋ยวจะมีสาออกมา ซึ่ง ไอ้สาวเนี่ยมันจะยิงเลเซอร์ไปหาแท่นที่มีเรืองแสงได้ยาแล้วง่วนี่นะมีเส้นถ้าสมมติใครเดินไปโดนเส้นแสงเนี่ย ก็คือจะเจ็บปกตีสาวให้แตกแล้วเกีียร์มันไปเรื่อยนะครับไม่ว่างไม่ว่างกเป็นเส้นอยู่ตีมันไปเรื่อยจนกว่าเสาจะไม่มีออร่าสีฟ้าแล้วก็ยันกำแพงตรงนี้ให้แตกมันบอกว่าห้ามพิงเพื่อนให้ไปไปเมื่อกำแพงแตกแล้วเนี่ยเราก็เดินต่อไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้หา เป็นอาสาใครก็ได้นะที่บินได้เนี่ยให้ปีนเข้าไปข้างบนปีนเข้าไปข้างบนอย่างนั้นไ่พี่โชว์ช็อตปฏิหารเหมือนพี่ตูนอ่าหาอาสาปีนไปข้างบนนะแล้วก็โชว์ช็อตปฏิหารให้เขาเดินอ้อมไปเลยแตงคนเดียวมั้งเนี่ยปีนข้ามกำแพงร้องไอ้เดี๋ยเก็บสามตั้งหลายรอบแล้วตอนที่วมันร่วงไอ้ไอ้แซมไม่ใช่ช็อตปฏิหารเข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเข้าของบอสตัวที่สองแล้วนะที่สำคัญก็คือการแบ่งตัวเลขนะเพื่อรับบัฟ เอาปืนไม่แจกเขามาประกบให้แบ่งเป็นทั้งหมดแปดคนนะเี้ยจะเรียงตามหน้าะเียหน้าปัดเขีมนาฬิกาเลย ซึ่งของผมเนี่ยจะได้เป็นเลขเจ็ดนะ ตรงเลขเจ็ดที่คือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวทุกๆหนึ่งหลอดเนี่ย จะมีบัฟให้เราตี ก็เดี๋ยว ไปดูกันว่าบัฟจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะนี่เป็นสตอมนะเดี๋ยวจะมีพื้นสีดำก็เราก็โดน ตีแะตายซ้ายสัตว์ตายตอนนี้ก็จะเข้าหนึ่งหลอดแล้วนะ เดี๋ยวจะมีเป็นบัฟให้ตีนะให้รับแค่คนละอันนะตย่าอย่ามาปาดแล้าผมหายไปไหน เราได้บัฟแล้วเนี่ยแล้วก็รดแล้วก็ตีมอนต่อนะทพี่แกงชอบปาดหน้าไปเยียนเนี่ย นี่เป็นท่าแจกนะให้เราเดินหลบไปเรื่อยนะหลบไปเรื่อยเรื่อยครับไผ่ก็ต้องดูดิเวลาคนไ ไีรู้เปล่านี่เป็น 5 AD นะครับก็กนูี่ตอมเลยนี่สตอมครับ เดี๋ยวพื้นนำก็ให้โดดหลบนี่อ๋อนี่ก็จะเข้าหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีบาร์ให้ตี ที่บอลซัปป้าเลย อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะ ให้เราตีให้แตกนะครับัป้าแต่กูนะนะสตอมอ้าวบอล เด้งไปแล้วทำไมอ่ะอะแล้วก็ตีให้มันตายเลยทำไมบอลเด้งอ่ะไม่รู้ลูกแก้วผมไม่เห็นมามีเม่ตะกี้ใครตี พี่ตะกี้วงกว้างอะลูกแก้วผมก็แตกเองนะ ลูกพี่คิดขวานะสนุกพี่ดีแล้วเน็ตไกนทีนดีครับคนที่เอ้ยพี่ตูนมายังอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นเศษเก็บแล้ว มึงได้คำว่าไม่รู้แต่มึงบอกว่ามึงดีทอนเน็ตมึงไม่รู้จริงเหรอวะไม่รู้ แล้วก็ต่อไปจะเป็นวอดตัวที่สามนะจังหวะธรรมชาติใช่ไหมพี่จังหวะมันไหลไงแล้วก็บอสตัวที่สามเนี่ยเดี๋ยวจะมีก่อนจะตีนะเป็นเป็นอีเวนต์นะ คือเดี๋ยวมันจะให้เราตีลูกบอลสีฟ้านะครับ เดี๋ยวรอดูกัน โอ้ยหิวข้าวอ่ะรีบรีบจบเลยบอลสีฟ้ามาแล้วตีครบสี่อันนะภายในสิบวิเมื่อตีครบสิบอันแล้วเนี่ยก็คือล่อให้หมอนเนี่ยมันโดนปืนลำแสงมาย่งเงี้ยเงี้ยโป๊ะๆเงี้ยไป่องหิวดิจากนั้นก็หลบไปไกลครับ่เพราะเดี๋ยวบอลมันจะดูดเราคูดาวเฮียกูไม่เห็นหิวเลยฮิวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย เดินออกมาจากมั้นนะ โอ้ยเป๊ะแรงว่ะ แล้วก็ตีบอลฟ้าไปทีนะ แล้วก็ล่อให้มันโดนปืนยิงให้ครบ โดดตามสามครั้งนะ ไม่รู้อะโดดตามพี่โชค่โชค ไม่ยืนอยู่เฉยนะ นั่นแหละพี่เมย์ถ้ามันตอนเนี้ย ไม่โดนยิงก็คือเลยเราจะเริ่มใหม่ตามที่อยู่ตอนเนี้ยนะไม่หิวไม่หิวแถมแบบลากบอสดิไม่ทำอะไรมึงยืนอยู่เฉย เฮ้ยเราต้องลองสิ ผมว่าน่าจะรอบแต่ก็เล่าให้มันโดนยิงนะแต่เราเป็นรอบทา่สองรอบแล้วไม่เจอแต่สองรอบแล้วไม่แน่ใจ เราเคยพลาดสองรอบนะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะมีให้สตอมนะเดี๋ยวดูมนมันจะกระโดดแล้วแล้วก็กระโดดหลบครับ เป้ร้องของเหรอเป้ ที่เกีดจโดนแล้วก็ล่อ่อที่สามนะให้มันโดนยิงเลเซอร์แล้วก็พอ่อที่สามเนี่ยตัวประตูวาร์ปตัวนี้จะเปิดแล้วก็เดินเข้าไป ยังไม่ได้นอนเลยก็จะเข้าสู่การตีบอสแล้วนะ ที่สำคัญของบอสนี้ก็จะเป็นการแบ่งคนคนละครึ่งนะเมยครับให้มันจะมีประตูวาร์ปเนี่ยให้เราฆ่ามอนพร้อมกันสองตัวก็คือแบ่งดาเมจให้มันเท่าๆกันนะไม่ดูอันนี้เป็นท่าของพื้นม่วงนะก็คือถ้าพื้นม่วงตรงไหนเนี่ยให้เราเดินออกไม่ได้ดูคลิปเหรอไม่ด่าตำรวจมันรับข่าวอะ เอ้ยมันเก่าแล้วดินี่ทำไม่ดูอันนี้จะเป็นท่าของบอสรอดหนึ่งหนึ่งหลอดนะครับมันจะมีประตูวาร์มนะ ให้แบ่งกันคนละครึ่งที่ผมบอกาก็ของผมจะได้อยู่ข้างนอกนะ ไม่ต้องเข้ามาทำไมไอ้กวักเอาเอาเอาเอาเาเดี๋ยวเราต้องตีมอนสองตัวนี้ให้ตายพร้อมกัน อะไรที่สงการไงว่าคนเข้าผตีเลยตีเลยโอ้ยโอ้ยอต้องตีตายพร้อมกันภายในห้าวิยืนปล่อยเ้าแล้วพายุพายุมาเปนโดนให้เพื่อนโอ้โหวันนี้เป็นมอนดูนะให้เรา แดดออกมาครับ ถ้าเราไม่วิ่งออกมาก็จะโดนดูดแล้วโดนน้ำแดดเตะเราเพื่อนแทงแทงให้เราเพื่อนผมต้องยืนดูบัฟที่แทงใช่ไหมเนี่ยใช่บัฟต้องยืนอยู่ในวงอนี่ก็จะเป็นตู้ตู้วิ่งหนาจะมีประตูบานนะ ข้างนอกดาเมจพออแล้วป้ามอนจะสตอมด้วยนะจริงสองคนยังพอเลยหลังแห่งรักมอนตัว่สามก็จะตายแล้ว ็เดี๋ยวมอนต้นจะเป็นบอสตัวที่4นะ เป็นบอสของโกเลมแล้วก็เดินตามทางไปเลย บอสตัวที่ 4 นี้ก็จะมีการแบ่งคนนะให้ไปรับลูกบอลนะ ก็พี่โชคกูหวานนะ ตามตีเลยนะ โอเคอะให้แค่สามนอรับลูกแก้วอะ สามเม็ดให้แกสามเม็ดอันนี้ก็จะเป็นบอสทิมนะ นี่เป็นสตอมก็ให้เราโดดเป็นหมัดคู่นะแบบนี้ตีไปเรื่อยนะอันนี้เป็นบอลปลาน้ำแข็งนะระวังน้ำแข็ง ก็ให้เราโดดจะมีแช่มาบับนี่เป็นห้าบอลปัดเราก็แดนลงแดงลงปั๊บดิ นี่เป็นดับลูกแก้วนะที่แบ่งกันคน ซึ่งคนแรกเนี่ยก็ให้เดินแล้วก็ไปชิดกับลูกบอลเนี่ย มันก็จะระเบิดใส่ตัวเป็นสำเร็จเป่าหน้าอันนี้เป็นหน้าเป่าหน้านะให้เดินออกมาอันนี้ก็จะเป็นทุกๆหนึ่งหลอดเนี่ยจะมีกำแพงน้ำแข็งให้กด AD ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไปตีกำแพงให้แตกแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยนะเมื่อเรามาจนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ตีมอนข้างๆได้ก็ตีมอนนะครับ เปาเป็นท่าสตอมนะกระโดดจังทาเป็นหมัดโคนะวนะท่ากระแพงไปแล้วนะเจ็บกดที่พี่กดเลยกดลิงก์จะตายคนคิวแต่เราก็ตีมอนต่อเลย นี้เป็น่ารับลูกบอลคนที่สองนะรับไปแล้วคนที่สองคนที่ก็เดินไปรับเลยแบบนี้ี่ไปชนกับลูกบอลสองสามไม่มีแวนะทันได้ออกเนี่ยดาเมจแรงจัดแต่รอดูก่อนก่อน เออลงมาตายก็ไม่อะน้ำหวานเป็นไรอ่ะไม่บูบบูบบูบบูบน้ำหวานบู่โดนเป่า ไมน้องออย ไม่มีดูแลเลย เปิดได้พี่อตรงนี้จะมีหินไม้เปิดนะก็เก็บไป แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าเป็น บอสมังกรตัวสุดท้ายแล้วนะ เฮ้ย บ้าไพ่ไอ้แน่เอ้ยแล้วเอยขอบับกูด้วย ปึ้มตีป่ะเนี่ยบึ้มไหมจะเอาผ่านจะต้องบึ้มนะ ซึ่งสเตจตรงนี้นะก็คือ ให้มีคนเนี่ยไปล่อลูกน้องตัวเล็กนะแล้วให้มันโดนเป่าก็คือดึงกันไปตรงเดี๋ยนั้วนเลไป่ล็อกก็ได้รับเขาจะเป่าไว้มันตามส่วนใครที่ไม่โดนตามหรือไม่มีหน้าที่ดึงมอนนะเขาก็มาตีมังกรเอาแล้วกูไปนะตามกูด้วยได้จะาแล้นนเป็นมังกรเปล่านะคนที่ดึงหรือล่อไว้เนี่ยก็จะ แช่หรือยังก็ได้เนี่ยให้มอนเป่าถ้ามอนต้องให้มอนเป่าให้โดนทุกตัวนะก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีมอนใหม่เรื่อยๆนะอย้อู้มันตบกูแม่อ่ามอนเปลี่ยนฝั่งนะแล้วก็เดินตามไปฮะให้มันตามใครตามใครอ่ะ ตามถ้าลูกน้องมามตามใครเนี่ยเราก็เดินไปตรงกลางนะให้มอนบีตรงกลางตามพี่เป้ด้วยอ่ะทางดึงไปแจงไม่ได้เเป่าคนเต้เต้ไปลบปั๊บป่ะนี่ไมีมีมีไมก็กระเป๋าลูกน้องไปหมดแล้วนะ ต่อไปตัวใหญ่เลยได้ไหม ตัวเล็กมันจะสองทิศใช่ไหมปีห้องมดเองนี่ ได้ระเบิดนะอ๋อโอเค ตัวใหญ่แล้วหมดพอมันจอดพอมันพอมันจอดแล้วค่อยตัวใหญ่ ตามผมตัวหนึงลากมาลากมาเราก็ตีไปเรื่อยนะ จับมันสิจับมันจับมัน จับแล้วจับแล้ว เฮ้ยล่อตัวนึงว่ะ ปล่อยอีกครั้งนึงพี่พยายามเก็บให้หมด มันจะมีตัวใหญ่มาด้วยใช่ใจเย็นใจเย็นรอให้มันปล่อยอีกครั้งหนึงก่อนเดี๋ยวค่อยตีเนี่ยเรียกตัวใหญ่แล้ว รวมน้องรวมให้ได้ ติดล็อกอยู่นะเราก็ระวังมังกรตะปบนะ มังกรตะปบเราก็แดดลวังหวานแช่ไว้ ที่มีล็อกอีกสามวิโอ้ยตัวล็อกคันแน่ไม่ได้เคเคเคเลรอดนะเฮ้ยรอดตัวนึงนะรอดตัวนึงนะรอดรอดสองเลยแหละ จแล้วังยังยังได้อยู่ยังได้อีกรอบเดีอย่าเพิ่งตีอย่เพิ่งตีหกหลอดแล้วนะอลอย่าเพิ่งตีดิเบาดิเบาดิเราได้เบายังไม่ถึงครึ่งหลอดมันยังไม่ไปเ่ยบอลไม่เกิดแล้วไอ้แดนจะวาร์ปไปไหนล่ะมันเป่าทั้งหมดสามหรือสี่ครั้งวะนี่ไงแต่ถ้าเกิดตีมันต้องตีให้มันวาร์ปอ่ะไม่งั้นมันมันไม่วาร์ปแล้วล่ะางมันไม่วาร์ปแล้ว โดนโอ้ตัวหนึ่งแล้วก็พยายามล่อให้มอนโดนปากของตัวตัวนะปึ้มได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนน่าจะครบแล้วเปล่าครบเรื่อเยอยก็ถ้ามอนเหลือเนี่ยก็จะตายทันทีนะครับลืมลอง ลืมลองบัฟไอ้นี่เดี๋ยวบัฟมันมาตดเลยวะ ล้ว่ากดเกินนมันที่มังกรเนี่ยที่ระวังก็คือท่าตะปบเนี่ยเราก็สามารถแดนหลบได้อยู่ไม่ขึ้นเลยนะหลงเด้งดิเออพลืมพลืก็ไปหาไปเรื่อยนะระวังเป็นพวกพื้นแดงหรือว่าวงแดงๆนี่อันตรายนะหลบมานะผ่านหน้ามังกรมองเด้ง นี่เป็นมังกรเป่าข้านะก็ระวังพื้นเลยอันนี้เป็นมังกรบินนะ เวามันจะโฉบแล้วก็แดนลบออกมาแล้วจะโฉบเป็นเส้นตรงสองทีครับแล้วก็แดนลบออกมาเอาพองกรลงไปแล้วก็ตีต่อเลย เอาไอทิพย์ใจเย็น มันตะปบอรัจังหวะมันบินมองไม่เห็นทางมัน จกแจกเป็นท่าแจกนะแล้วว่าเดินหลบไปเรื่อยนะ ไปโดนไปโดน ลองไปโดนของวงแดงๆแล้วจะโดนท่าติดรถดมเลยนะหวานโดนคนเดียวเฮ้ยฮิวกูไม่มีไอ้แซงถ้ามังกรสตอมแล้วกระโดดแล้วก็ตีต่อครับใครว่าน่าทำน้อย เฮ้ย หลบได้ยาได้แค่รอบเดียวานั่นไหนุ่มแดดหรอครับช้านะแยกยะครับแล้วก็เดินไปเดินหลบไปเรื่อยไปโดนน้อยโดนอีกแ้วคนที่ผมติดเลย อันนี้เป็นถ้าดูตรงกลางนะให้เราสับสนเนี่ยให้เรากดเดินตรงข้ามนะให้ร่วไปแล้วให้รวมกันที่ 12นะแล้วเดี๋ยวเดินหลบกันเลยไปไปไหนเยเนี่ยเราก็เดินค่อยๆเดินครับต้องวิ่งไอ้นี่วะเราใหญ่ขวาอย่กวิ่งมาทางนี้นะไอ้แฟงเดินไปเลยครับเราวงดำมาแล้วค่อยเดินนะเยอะ่ะดคิ้ายเลยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมสตอมมา ถือว่าสำเร็จแล้ว สกิลนี้ต้องเกิดลบปั๊บที่หลอดโดนแน่นวะโอ้ยใช่ครับโจแค่ปั๊บยังยังพี่พี่โตอย่าพิ่งเกิดเขาเกิดไปแล้วอ่ะเกิดมาฮิให้เนี่ย โอ้โหนี่อะไรนี่พี่จะได้เป็นเกิดบินบินบินบินโชบโชบโชคช้านะแล้วเดินลงครับ ายามอยู่ตรงหน้าบอลนะตีต่อเลยครับตั้งใจตั้งใจลุยอามังกรมีไปไหนครับมาแล้วแค่นมามาจากกลางกลางกลางกลางกบิมดบิ่มไวดีเก้าทีสี่สิบรอช้าเป็นนาทีอันนี้ก็คือ ดี๋ยวเราจะบัฟก็คือตีตัวนี้เลยนะตีตัวนี้ให้ระเบิดเลยก็เดี๋ยวเราจะตายกันนะเพราะว่าอะไรครับวันนี้เราไม่มีบัฟนี่ว่ะพี่ลืมคิดเลย เมื่อเราตายเนี่ยเนี่ยเราก็เกิดมาเราจะตายเกิดอย่างนี้ทั้งหมด สามรอบนะววนเราจะลงวันเสาร์ใช่ไหมมันมีบัฟร้อยกับบัฟเทพเออบัฟก็ให้คนหนึ่งเนี่ย ดึงตัวนั้นออกไป เดี๋ยวจะมาตีตัวบอสที่สามกันต่อนี่แล้วก็ตีตัวนี้ให้ตายนะ ติดบัฟติดฮิว เรียก F1 เดี๋ยวหาไม่เจอติดใจ F1 ได้ปะครับ แล้วก็เกิดดีครับ รอบสุดท้ายฮะอะไรแจ้งคุยใคร ใจเย็นพี่คุณใจเย็นครับพี่ แล้ววามันาทีเฮ้ยวางระเบิดใส่เหรอเกิดเลยปะเกิดมาครบสามราเนี่ยเราก็เกิดมาแล้วก็บัฟตีครบเี้วครับอันนี้ก็จะเป็นท่ารวมกลางนะให้เราวิ่งไปตรงกลาง แล้วกดกด A เดียบ แล้วก็จะมีบอนสตอมนะแต่ตอนนี้ไม่มีตีตาไปแล้วเป้แทงหางเหรอเป้เออแทงหางแล้วผจะได้เจอแฟนนู่นมายับมังกรไปเรื่อยนะ โอ้แจกแจกแจกกันพี่นี่เป็นห้าแจกเราก็เดินหลบไปเรื่อยนะโจบมีแก้เลยพี่เินไปไปไป ลมครับลมถ่ายโยปถ่ายโยอืมอันนี้เป็นกลางกลางครับเข้าแม่แล้วกดเอดีเหมือนเดิมครับ ถ้าเรากดเอดีไม่ทันเนี่ยคือเราจะไปชนกับแผงนี้โดนดังตอมตอมสตอมครับ มีเสียงก็คือสตอมแล้วเราก็ตีมังกรต่อครัอยู่ไปแล้ว ระวังมือมันด้วยนะ ใครมารวมมารวมพี่จะอันตียักษ์ตีใครมะรวนแล้วรวมแล้วมันระวังมันโดงก่อนนะอันตีหมดพอดีเลยคนนะดีไปได้ครับ มังกรบินไปไหนะเนี่ยเช่น อันนี้ก็จะเป็นท่ามนสตอมาโดนดเครับ นี่เป็นท่แก่ครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยลบป๊บโอ้ยโอ้ยเจ็บครับ เออ ผมมี ผมมีรวมรวมแทนแทนแทนอันนี้เป็นแท่นนะ ที่ผมเนี่ยก็จะเป็นการไปรวมที่ 11 นะนี่ให้เราถืออาวุธนะแล้วก็เดินรอ ถ้ามังกรเริ่มปักเนี่ยเราก็เริ่มเดินกันเลยนะมันจะมีให้โดดไปเรื่อยไปนี่นะ โดดไปเรื่อยครับแล้วก็โดดไปทีละสเต็ปครับกับเบียโดดแล้วโดดไปเลย อุ้ยอันนี้ก็คือถ้าหล่นมาคือจะตายเลยไอ้รอด้วย รอไอ้ด้วยไอ้รอด้วยยึดรอด้วยพี่โชค พี่โชคปอพี่พี่โชคเอก่อนรอก่อนโอเคจอดแล้วจอดแล้วไม่เยอะเลย โดนกันเร็วจังว่า ือมันจะมีท้ายเดินไปเรื่อยๆนะนะโอ้ยอีกแค่สองสามพันเท่านั้นอ่ะ อะไรมเนี่้ยชัดเจนกลางกลางโอ้ยโอ้ยตอมรู้ครับรู้ครับ โอ้ยลงไม่ทันนะโอ้โหเกือบไปแล้วสามวิทีระวังเท้านะเจาะแล้วเจาะแล้วเจาะแล้วเอา รองพื้นถ้ามีพื้นแดงอะไรอย่างนี้แล้วระวางวางไว้นะอะไรที่เป็นแดงๆนี่คือไม่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเรียโอ้โอเอลี่ติดไอ้ห้ามหิวนะพี่ระวังด้วยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วอะไรเนี่ยโชบโชบอ๋อนี่เป็นโชบนะเอ็มนะโชมนี่ก็โชบครับ ต่อครับโดดมาตีมาความต่อเลยแท่นแนี้แท่นใหม่นะให้เราโดดเบาเบาไปเลยโดนที่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามไม่ตายคอมกูมันยังนองนองอยู่ทำไมฮะเบาเบาไปเเเริ่มเดินครับโดดแล้วก็โดดไปครับค่อยๆโดดครับครับฮึบฮึบ แล้วก็โดดเป็นทีละจังหวะนะไปพร้อมกันอ้าวไปแล้วหนึ่งคนนะผมกระตุกเออกูรอรอรอ แล้วเนี่ยรอแล้วเนี่ยโดดรอแล้วโดดรอแล้วถ้าอยากจะแก้งใครนี่ต้องโดดไปไกลเลยเ่เอาโอ้โห ใช่เหรอพี่ ใช่เหรอพี่ตุ๊บปัดร้ายปัดร้ายกางไปรวมกลางครับ แล้วก็เอดี พร้อมสตาร์ทโดนอันตีอันตีมาอันตีมางูไปแล้วโอ้โดนตบแล้วเจหไปมาตรงนี้ไปี่ไปยืนแต่ตรงนั้นผิดตรงหน้าบอสไปไม้มันไม่โดน มันมีโล่ฟ้าไงไพ่เจ้าอพี่ดิมันไม่โดนไม่โดนยังไงพี่ผม อันนี้ก็จะมีท่าคนสุ่มติดตานะอย่างนี้ใครที่มีตาเนี่ยก็คือให้มารวมที่หางมังกร มันจะทิ้งร่องรอยอะรรทำไว้ เฮ้ยโอ้โหติดตามผดิมทมอยู่นะโชว์วิ่งแก้ได้ไหมแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วต้อก็ตายตายอยู่นะอยู่นะไราอยู่แล้วสวยอะไรกันเนี่ยโชมต๊อกต๊อกเรื่อยเย้ ตายแล้วบัฟก็เหลือ เหลือนะ เหลือแล้วทีสิเราไม่มีบัฟด้วยนะพี่ถือว่าเราดีที่เราได้โดดแท่นสองรอบ ปกติน่าจะสามโดดแท่นรอบนี้ไม่ไม่กระตุกเยเนื้อหาถ้าอยากถ้าอยากแกล้งใครต้องโดดไวๆไม่พี่คือถ้าถ้าโดดไปอ่ะเหมือน จะนับก็ะเดี๋ยวมาใช้แว่นขยายตรงนี้เลยนะอ้าวไอ้สองหมดแล้ววะเนี่ยเหละ่โอ้ยกดไม่ทันเยยเยเปิดสองไปกดเปิดสองไปกดไม่ทัน จะได้เป็นเกตของแบ็กดาก่อนนะ ก็หมดเกลี้ยงหมดเลยสะสมไว้นะ เป็นของดี แล้วก็เดี๋ยวจะมีผไม่เอาเกลแล้วนะ กล่องสุดท้ายนะ เดี๋ยวนำมาเปิดดูว่ามีของอะไรบ้างนะ ใครจะเอาอ่ะว่าอะไรวะ ก็จะมีทั้งหมดหลายอย่างนะเป็นออโต้หรือยังไงไม่รู้ทาลิตฟ้านะเอเก็บเอไม่ใครจะเอาเะล่ะรือว่ากดไม่มีออโต้เลยไปออโต้ทุกอย่างเลยหมือนันนะออโต้นะหมดแล้วหมุนเก็บไปเรื่อยนะนี่จะเป็นของเจ็ดม่วงนะพรีเมียมก็หมอนไปอันนี้เป็นใครจะเอาไรบอกเท้าแบ็กดาก้อนนะนี่รองเท้าฮะนี่เท้าแบ็กดาก้อนจะสเต็ปสเต็ปตามนี้เลยนะ กดผลแล้วด้วย นี่ก็เป็นมือของแบ็กดาก่อนเอาวะผมจะไปสแต็กดังเลยรองเท้าไปวะเราไปย่อยได้เดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยไม่ใช่ได้รีเบียมตั้งหมื่นนึงก็จะมีเป็นของแค่นี้นะครับของแบ็กดาก่อนจะเป็นชุดแล้วก็เก็บ ก็เก็บของให้หมดเลย ก็เมื่อเราลงกันจบแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปแลกของอะไรได้บ้างนะ ก็จะเป็นไอเทมนี้นะเป็น Black Army Name p a พ e ตัวนี้นะ ซึ่งสามารถมาแลกได้ที่เมืองเลโรตันนะ ตรง NPC ตรงนี้เลย นี่ แล้วก็เดินตรงไปดูกัน นี่นะ ตรงน้ำพุมันจะมีเป็นหมาย NPC ตรงนี้นะ แล้วก็กดคุย แล้วก็ไปที่นี่นะ หัวข้อแรก แล้วก็แบ็กดาก่อนนะ นี่เราจะมีประดับทั้งหมด 4 ชิ้นนะ ก็สามารถเอาเกตตรงนี้เนี่ยที่ดรอปได้จากบอสแต่ละด่านนะ แต่ละชิ้นเนี่ยก็มาแลกกัน จะเป็นแหวนเขียวนะใช้ 4 ชิ้นแล้วก็เป็นหูนะใช้ 6 ชิ้น แหวนดำแล้วก็ใช้ 8 ชิ้น แล้วก็เป็นสร้อยใช้ 10 ชิ้นนะ ก็ของที่เจนแนะนำให้แรกก็คือจะมีเป็นแหวนดำสองวงนะแล้วก็เป็นหูแล้วก็เป็นสร้อยนะ ก็แลกเก็บมันไว้แล้วก็ยังมีเศษตรงนี้ สี่ชิ้นนะ ตรงนี้เลยนี่สี่ชิ้นนี้มันสามารถเอาไว้อัพขั้นได้นะ พวกประดับก็สามารถไปแลกได้ที่ NBC Black s m i t h นะนี่ เดินไปแลกเลย แล้วกดไปที่แลกเปลี่ยนสมิธที่นะตรงนี้ แล้วก็สร้างไอเทม ไปที่สร้างของเบตเตเลนนะ นี่เลย สี่หัวข้อนี้นะ ซึ่งเราต้องแลกเป็นทั้งหมดสเต็ปหนึ่งก่อนนะ แล้วก็สเต็ปสองสเต็ปสามเนี้ยเป็นทีละขั้น สมมติถ้าผมแลกเป็นแหวนดำมาเนี่ย ก็คือจะเป็นอันนี้ ก็แลกเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามตามลำดำนะ ซึ่งเมื่ออัพแล้วเนี่ยก็คือจะได้ดาเมจที่มากกว่าเดิมนะ นี่เลยเป็นอย่างนี้เลยขั้นสามดาเมจแปดหมื่นนะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยดาเมจขั้นหนึ่งก็จะเป็นดาเมจแค่สี่หมื่นนะ แล้วก็จะมีเป็นเกรดของแบ็กดากอนนะ ตรงนี้ สามารถเอาไว้อัปเกรดของพวกชุดมือเท้าที่ดรอปมาได้เมื่อกี้นี้นี่เป็นมือนะจะใช้เป็นเกรดสี่ชิ้นในการตีบวกหนึ่งทีนะ ก็จะได้สเตตเพิ่มขึ้นที่โหดขึ้นนะ ก็ผมก็ขอจบคลิปสอนลงแบ็กดากอนแต่เพียงเท่านี้นะ ก็ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมตรงไหนเนี่ย ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับ แล้วก็ใครที่ไปดูคลิปนี้จนจบเนี่ยผมก็จะแจกเป็นทาริตฟ้านะเป็น 5คนแรก สามารถมาร่วมสนุกได้ที่คอมเมนต์ชื่อว่าที่ด้านล่างเหมือนกัน ก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะว่าผมจะพาไปลงอะไรหรือว่าจะมีกิจกรรมไหนนะ ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับ